ในวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำปฏิเสธกับโครงสร้างประธานบวกกริยาและกรรม ให้สังเกตว่าประโยคที่มีกรรมใช้คำนำหน้านามประเภทไม่ชี้เฉพาะเจาะจง article indéfini จะต้องเปลี่ยนเป็น ตามด้วยคำนามยกเว้นกรรมตรงที่ใช้คำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ฉันไม่กินข้าว je ne mange pas de riz ฉันไม่ซื้ออาหาร je n'achète pas de plat ฉันไม่รักประเทศฝรั่งเศส Je n'aime pas la France. Je n'étudie pas le français.